หลุมขนมครกมันก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านนี่แหละถ้าจะให้ผมนิยามเนี่ยเรามาใช้คำให้มันเป็นภาษาชาวบ้านแค่นั้นเองหนึ่งโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งหลุมพื้นที่ลุ่มน้ำมันเปรียบเสมือนถาดขนมครกถาดหนึ่งถาดถ้าไม่มีหลุมเลยเนี่ยมันก็จะเป็นถาดเรียบๆที่น้ำหลากมาก็ไหลผ่านหมด การทำหลุมขนมครกก็คือไอ้โคกหนองนาเป็นหลุมๆเนี่ยอยู่ในถาดนั้นอ่ะให้เป็นจุดๆให้เต็มถาด เพื่อให้แทนที่น้ำมันจะไหลผ่านทั้งหมดทีเดียว น้ำจะได้ขังอยู่ในหลุมขนมครกเพราะว่าน้ำฝนทั้งหมดที่ตกมาเนี่ยแทนที่มันจะทะลักล้นมาให้เกิดน้ำท่วมแบบนี้มันโดนเก็บไว้ก่อนละอย่างเช่นที่น่านถ้าเราไปทำอย่างเงี้ยทุกภูเขาที่มันกำลังหัวล้นอยู่ ไปทำทั้งระบบเก็บน้ำบนภูเขา มีปลูกป่าเพิ่มที่เพื่อจะเก็บในดินใช่ไหมฮะขุดหนองบนเขา ทำนาบนเขาที่มันเป็นนาขั้นบันได มันก็จะชะลอน้ำไม่ให้หลากลงมา เพราะว่า ระบบน้ำที่ฝนตกน้ำจากน้ำฝนเนี่ยเวลาตกมา มันจะโดนชะลออยู่ในพื้นที่ก่อน ไม่ใช่ตกปุ๊บหลากดิ่งมาเลยพอมันดิ่งลงมารวมกันหมด มันก็เลยกลายทะลักกลายเป็นน้ำป่า แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะชะลออยู่เป็นจุดๆ ไอ้หลุมขนมคกเนี่ยมันช่วยชะลอน้ำท่วมแล้ว มันก็ยังมีน้ำเก็บอยู่ในที่ดิน แล้วใช้ต่อ้ทั้งปีได้ เพราะหลักการออกแบบของเราคือเราต้องคำนวณว่าน้ำที่จะต้องใช้ใน 1 ปีเนี่ย มันใช้น้ำอยู่กี่ลูกบาทเมตรแล้วเราต้องเก็บน้ำให้ได้พอใช้ใน 1 ปี โดยที่ไม่ต้องรอน้ำจากระบบชนประทาน ต้องพึ่งตนเองเรื่องน้ำให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ 120%เพื่อจะเผื่อชาวบ้านที่เขาไม่มีพอ หลักสำคัญที่สุดในการออกแบบพื้นที่จริง ๆเนี่ย เราใช้คำว่าการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยนะคำว่าภูมิสังคมเนี่ยเป็นคำที่ในหลวงท่านพระราชทานให้ แล้วคำนี้เป็นคำที่ทางมหาลัยแม่โจ้ เอาคำนี้ไปเปิดเป็นหลักสูตร ชื่อว่าหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ผมเนี่ยได้ไปเรียนภาคทฤษฎีมาจากหลักสูตรนี้นะฮะพอเราเรียนภาคทฤษฎีเราก็พอเชื่อมโยงความเข้าใจของสิ่งที่พระองค์ท่านทรงคิด และปรัชญาพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านอยากจะทำอย่างไร สำคัญจริงๆเนี่ยปัจจัยก็คือเรื่องของความว่าภูมิสังคมนะครับภูมิคือกายภาพ สภาพดินน้ำ ลมไฟ นะฮะสังคมคือวัฒนธรรมความเชื่อภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่นั้น เพราะนั้นปัจจัย 2 ตัวได้เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญนะครับ การออกแบบจริงๆเนี่ยสังคมสำคัญกว่าภูมิต้องออกแบบตามคนที่อยู่เหมือนอย่างภาพสถาปนิกที่เราใช้ก็คือ ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่นี่แหละนะฮะผมเคยออกแบบพื้นที่หนึ่งแถวลำปางนะครับเป็นภูเขาด้านเดียวกัน แต่ว่าคนที่อยู่เนี่ยเป็นคนเผ่ากะเหรี่ยงกับเผ่าอาขา คนละชนเผ่าเพราะนั้นการออกแบบเนี่ยก็จะใช้คนละรูปแบบ เพราะว่าวัฒนธรรมการกินอยู่ไม่เหมือนกัน พืชผักที่เขาปลูกก็ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นความต้องการน้ำของพืชผักแต่ละชนิดที่ไม่เหมือนกันมันก็จะแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นภูมิประเทศเหมือนกันก็จริง แต่ถ้าสังคมไม่เหมือนกัน การออกแบบก็จะเปลี่ยนไปทันที นั้นสังคมจะมาก่อนภูมิ ภูมิเนี่ยจะเป็นบรรทัดฐานที่ง่าย ๆ คือหลักของภูมิเนี่ยจะใช้หลักเดียวกันทั้งประเทศ เช่น ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันตกต่างกันเท่าไหร่ก็เอาปริมาณน้ำฝนนนั้มาเป็นตัวคำนวณทิศทางลมของพื้นที่ ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าในพื้นที่ที่เป็นล่องเขาอาจจะต้องไปดูว่าลมมาจากล่องเขาไหนทิศทางแดดแดดช่วงหน้าหนาวตะวันอ้อมใต้ทิศทางแดดอย่างไรอะไรเงี้ยแดดก็คือความร้อนการวางผังอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องคิดถึงเรื่องพวกนี้หมดเลย การออกแบบหลุมขนมครก หรือก็คือโคก หนอง นา ในพื้นที่ของเราจะต้องคำนึงถึงตัวแปรสำคัญ นั่นคือ ดิน น้ำลม ไฟและคน ลักษณะความอุ้มน้ำของดินที่ต่างกัน มีผลต่อการออกแบบพื้นที่ พราะจะต้องมีการวางแผนเพื่อขุดหนองน้ำและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การปรับปรุงดิน โดยใช้หลักการฟื้นฟูรักษาความสมบูรณ์ของหน้าดิน โดยการห่มดินด้วยฟาง ใบไม้หรือหญ้าเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของดิน จะช่วยแก้ปัญหาดินได้ มองให้เห็นคุณค่าของน้ำฝนที่ตกลงมา โดยการเก็บไว้ให้ได้มากที่สุด การขุดหนองน้ำโดยดูทางไหลของน้ำเข้าและออกจากพื้นที่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง หากวางตำแหน่งของหนองน้ำในทิศทางที่ให้ลมร้อนพัดผ่าน ก็จะทำให้บ้านเย็นขึ้น ขุดหนองต้องขุดให้คดเคี้ยว ให้มีระดับความสูงในหนองน้ำไม่เท่ากัน แล้วปลูกพืชน้ำเพื่อให้ปลาอาศัยและวางไข่ได้ รวมทั้งทำแซนด์วิชปลา คือการนำหญ้าและฟางกองสลับกับปุ๋ยหมักไว้ที่ต้นน้ำเพื่อสร้างแพลงต้นเพิ่มอาหารให้กับสัตว์น้ำนั่นเอง ลมจะหอบทั้งร้อนและฝนเข้ามาในพื้นที่ ต้องรู้ว่าลมพัดเข้ามาทางไหน ตามปกติแล้วลมฝนจะพัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนลมหนาวจะพัดมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นจึงควรวางตำแหน่งบ้านและลานตากข้าว ไม่ให้ขวางทิศทางลมหนาว การออกแบบบ้านก็ควรให้มีช่องลม สอดรับกับทิศทางลมที่พัดมาในแต่ละฤดูกาลเพื่อทำให้บ้านเย็นลดการใช้พลังงานได้ ไฟก็คือแสงจากดวงอาทิตย์ ซึ่งก่อให้เกิดความร้อนไปด้วย เราจะต้องสำรวจทิศทางขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ โดยควรสังเกตหลาย ๆ ครั้งในทุกฤดู เพราะในแต่ละฤดูมีทิศทางและช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกัน หัวใจสำคัญของการออกแบบก็คือ ความต้องการของคน คนคิดอย่างไร คนอยู่อย่างไร ออกแบบให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผู้อยู่ที่นั่น จึงจะเรียกว่าดีที่สุด ดินจากการขุดหนองให้นำมาถมทำโคก โคกควรอยู่ทางทิศตะวันตก บนโคกให้ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง นั่นคือปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ ซึ่งให้ประโยชน์เป็นความพอกิน พอใช้ พออยู่ และรักษาระบบนิเวศ ต้นไม้ที่ปลูกควรมี 5 ระดับคือ ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย เรียดิน และพืชหัว เมื่อต้นไม้สูงก็จะบดบังแสงอาทิตย์ช่วงบ่ายทำให้บ้านเย็นทั้งกลางวันและกลางคืน อาจารย์ยักษ์จะสอนเสมอว่าทำงานให้ได้ 3 อย่างในการทำงานพวกเราพวกหนองนาก็เหมือนกันเวลาออกแบบเราก็ต้องคิดให้เขาทำให้ได้ 3 อย่างเหมือนกันหนึ่งทำงานต้องได้งานโคกหนองนาเวลาเราทำเราก็ต้องได้ได้แบบของโคกหนองนาสองทำงานต้องได้เพื่อน ได้เพื่อนมาช่วยกันทำงาน 3. เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เลย แล้วคนมักจะลืมกันไปคือ ทำงานต้องได้พัฒนาตนเอง ทั้งจิตใจแล้วก็กำลังกาย ทั้งสุขภาพ เพราะนั้นหลังในการออกแบบโคกหนองนาส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของออกแบบอย่างไร ให้เกิดกิจกรรมสางกิจกรรมนี้เพราะสางกิจกรรมนี้จะเป็นตัวที่ทำให้งานมันสำเร็จ สำเร็จแล้วมันยั่งยืนต่อไป แล้วเขาก็จะแบบมีความภูมิใจเนี่ยฮะคือหลักๆในการออกแบบ